ประสบเชิญจ้าพ่อจ้าแม่จ้า you พระเจยสวยสวยสวยสาวมาคอยแล้กินเจ้าว่าลงโชว์เมื่อพนแล้ววใจสะทีตอนเดือดเดือดเสียงแม่เอวบางผู้สาวคิดหอโศกผู้สาวโมอะไรฮะเทียวบกียวหันแล้วชว์ชว์ก็เจ้าหันชาลาลาลิติเฮ้อจะลาเฮ้อจะลาแตว่าต้งพิมพ์เทียวบกียวหันล้ซะแตวาน้ำตาพีลาจะปวดหัวใจแล้วก็ อนแล้วกันนะครับผมในจังหวะซัมมาช่วงนี้นะฮะพิเศษกับสาวๆนะนะด้วยละกันนะครับผมในการเพลงสุดบูชานะครับบูชาานา 我在，我在。